thank <laughs> you ไม่ใช่แฟนวันแท้นะ แต่ก็พอรู้ข้อมูลนะครับ อันนี้ก็คือ V1 และ V2 ต้นตำรับคาเมเลเดอร์ เฮ้ย มาเลเดอร์ หรือคาเมเลเดอร์นั่นแหละนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ ตัวต่อไปเป็นคาเมเลเดอร์ V3 นะครับแอคชั่นท่ายิ่งยงเลยนะนะ ตัวนี้ก็คือหมายเลข 3 นะครับถ้าโพสการต่อสู้สุดเท่นะครับพร้อมพลังแห่งความลับ 26 อย่างในร่างกายไม่รู้อะไรบ้างนะ นอกจากนี้ดาราที่แสดงนะครับมียาอุจิฮิโรชิเป็นสุดยอดดาราแห่งความเก่านะปัจจุบัน ในหนังฮีโร่ได้รับบทนะครับเป็นตัวร้ายแล้วเพราะอายุมากแล้วนะครับ นี่นะครับหน้าตาเออตัวนี้มันเหมือนอะไรอะ่ะ เหมือนตั๊กแตนไหมไม่แน่ใจนะครับ อันนี้ไม่มีข้อมูลนะ มาในรูปลักษณ์สีเขียวต่อจาก V1 V2 ก็มาเป็น V3 สีเขียวเข็มขัดนะครับประมาณนี้รองเท้าเป็นสีแดงนะครับนะแล้วก็จะมีปกเสื้อออกมาเป็นเหมือนวัยรุ่นญี่ปุ่นสมัยนั้นนะ ตัวนี้มีผ้าขาว 2 ริ้วเป็นสีขาวนะครับ ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เอามาดูปีที่ผลิตนะครับ 1997 แม่เจ้า หนักกว่า2ตัวแรกอีกตัวนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เหนียวนะ ตัวนี้เออแต่ว่าการเก็บรักษาน่าจะดีนะนะครับ ก็สูงประมาณคืบหนึ่งนะ ลองไปตีความมาว่าคืบหนึ่งประมาณไหนก็จบไปกับ V3 นะครับ เพื่อรวดเร็วทันใจจะไปต่อกันที่า a ลเดอร์ V4 ก็เลย อ่ะหยิบมาเขาให้ V4 นี่เลยเอกลักษณ มีแขนแขนแหนมตุ้มจิ๋วไม่ใช่แขนจักรกลแขนเหล็กนะครับมาเลเดอร์ตัวที่ 4 นะครับที่มีแค่การประกอบในเรื่องไรเดอร์3นะเป็นแค่ตัวประกอบนะในไรเดอร์3เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่แขนขาดนะครับ เลยดัดแปลงแขนนะ ตัวเองให้มีอุปกรณ์หลากหลายไว้สู้กับปีศาจนะก็เป็นจุดเด่นของตัวนี้นะครับ ก็มีผ้าพันคอสีเหลืองนะครับ ซึ่งซีดแล้ว แล้วก็เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนมาเลเดอร์คนอื่นก็คือมีปาก ตอนเป็นล่างก็ยังมีป่าอยู่ ก็เป็นเหมือนหุ่นดัดแปลงนะครับนะด้านหลังนี่ดำสวยเลย มีคาดเข็มขัดเป็นสีแดงนะครับ อันนี้ก็เป็นคร่าวๆของเจ้าตัวนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่า ตัวต่อมาเป็นคาเมลไรเดอร์ X นะครับเป็นคาเมลไรเดอร์ลำดับที่5ถ้านับจากซีรีส์นะที่มีเอกลักษณ์นะครับ ประจำตัวก็คือเข็มขัดไรเดอร์นั่นเอง ซึ่ง ดึงออกมาเป็นอาวุธได้นะครับ และถ้าแปลงล่างเนี่ยใช้การเซตอัพมีการใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับ คือเลดไอเซอร์หน้ากากครึ่งหน้าอ่าหน้ากากครึ่งหน้า นี่นะเห็นไหมนะครับก็เท่นะมาตัวนี้ก็เท่ ชุดมันจะออกเป็นเทาๆหน่อยนะนี่ชุดมันจะออกสีเทาแล้วตรงนี้จะมีสัญลักษณ์เป็น X นะครับนะฝุ่นเกาะนิดหน่อย นี่นะครับรายละเอียดดีเทลงานนะครับ ตัวนี้ปี 1997 โอ้โห พอๆกันกับตัว B4 เลยนะ นี่นะครับคอมมิเลเดอร์ X เท่ทุกตัวขอบอก แล้วงานเนี่ย เกิน 30 ปีทุกตัวนะครับ โอเค ตัวต่อไปเจ้า แมงจะไปหาเจ้าดวงญี่ปุ่นนะครับ ผมลืมหนึ่งตัว แต่ผมแต่มันไม่ใช่ซีรีส์เดียวกันกับในชุดที่ผมเก็บเพราะว่าหายังตามหาไม่เจอก็เป็น เจ้าอเมซอนนะ อเมซอนเนี่ยก็เป็นคาเมลไรเดอร์นะครับ แปลกประหลาดนะรวมหลายอย่างเลย ทั้งกิ้งกา ทั้งตัวเงินตัวทองทั้งอะไรตัวมีอะไรปานินอะไรนะลองไปดูข้อมูลนะคือมันรวมหลายอย่างมากนะเป็นตัวที่แหวกแนวอาการดีไซน์จากสัตว์เลื้อยคานที่กำเนิดในอเมซอนนะครับพระเอกก็เป็นคนป่า ไม่มีการศึกษาเนื้อหาการต่อสู้นี่อ่ะ เดือดมากนะครับ โหดเหี้ยมมากนะ ตัวนี้ก็คืออเมซอนนะครับ ลองไปดูนะ ผมก็ชอบ ผมยังทันอยู่นะซีรีส์นี้ของอเมซอนเนี่ย ที่เอามาฉายในประเทศไทยนะครับ ปะ ต่อไปเจอเจ้าด้วงญี่ปุ่นนะครับคาเมนไรเดอร์สตองเกอร์นะครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าความแข็งแกร่งสตองสตองมีจุดเด่นคือพลังไฟฟ้านะครับ มีคู่หูแท็กเกิลเป็นผู้หญิงนะ ผมไม่มีภาพนะหนึ่งเดียวของไรเดอร์นะครับ มาแปลงร่างได้ ตอนจบมีการรวมพลัง ของไรเดอร์ทั้ง 7 นะครับและการปรากฏตัวของไรเดอร์ ที่ครบ 7 คนนะอันนี้นะครับคร่าวๆสตองเตอร์จุดเด่นก็คือจะมีเขาเหมือนตัวด้วงนะ บ้านเราเรียกอะไรแมงคามใช่ไหมนะครับ ลายก็จะเป็นแถบแดงเป็นตัวเดียวที่มีกระบังไหล ตัวอื่นจะเป็นชุดใส่ธรรมดาทั่วไปนะครับตัวนี้ก็คือสตองเกอร์นี่ให้ดูเข็มขัดใกล้ๆนะครับรายละเอียดดีเทลก็เริ่มเหนียวแล้วล่ะ ตัวนี้ผลิตปี 1997 นะครับ โอ้โห30 กว่าปี นี่งานของนี่นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะ ทุกตัวนะครับจะเป็นแบรนด์เทสโต้ตัวนะครับ อันนี้ก็คือ s t o n k e r c a m e ร r i d e r นั่นเอง มาตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเป็น c a m e อ r i d e r Sky Rider นะครับเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถบินได้นะแต่ปัจจุบันบินได้ทุกตัวแล้วล่ะนะครับ ก็ตอนจบมีการรวมพลังของ8ไรเดอร์นะครับปราบหัวหน้า เจ้านีโอซ็อกเกอร์นะครับที่เป็นมังกรยักษ์นะตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยรูปลักษณ์ผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากนะเนื่องจากไม่เคยดูตัวนี้นะครับนะแล้วก็ข้างกันก็เป็นเจ้าคอมเมนเดอร์ซูเปอร์วันนะครับรายการนี้มีการพัฒนานะครับทางอวกาศของอเมริกาเลยมีอุปกรณ์เพียบนะครับนะเป็นโครงการพัฒนาจากอเมริกานะตัวนี้ถุงมือทั้ง5นี่รถกะเท่นะครับโอ้โหตัวนี้ก็เพิ่งรู้เนี่ยข้อมูลนะครับ คอมเมนเดอร์ซูเปอร์วันก็เป็น 2 ตัวนะครับนี่ให้ดูดีเทลดูเจ้าตัวซูเปอร์วันนะกล้ามเป็นมัดมัดตาก็จะมีเป็นเหมือนอาร์เรเนอร์นะครับ แล้วก็มีเป็นผู้นะครับ เหมือนถุงเท้าเออลูกเสือนะครับนี่นั่นเองอ่ะเรามาดูสกายก็มีมีท่าทีว่ามันจะบินได้ตรงไหนนะแต่เขาบอกว่ามันบินได้นะครับ แต่หลังๆมาเนี่ยยุคใหม่ๆ บินได้ทุกตัวแล้วล่ะนะ โอเค ไปตัวต่อไปกันเลย ตัวต่อไปคเมเลเดอร์ ZX นะครับอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันมาก เพราะแม้แต่ทางญี่ปุ่นยังทำแค่ทีวีีสเปเชียล 45 นาทีจบนะครับ ตัวนี้มีชีวิตอยู่แค่ 45 นาทีจบนะครับไม่ถึงในภาพยนตร์ในซีรีส์นะ ก็ทำออกมาแป๊บเดียวเองนะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมหรือว่าทำมาเพื่อซาวเสียงนะครับ ก็เป็นละครซีรีส์จากญี่ปุ่นนะก็เอกลักษณ์ก็สีเงินแดงครับแค่นี้ตาสีเขียวนะครับ ผมก็ไม่รู้พลังไม่เคยดูนะครับเนี่ยหน้าอาพับจริงๆ ออกมาแค่45 นาทีนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวก V1 ธรรมดา แล้วก็จะเป็นพวกคามิเลเดอร์แบ็กนะครับเป็นยุคสุดท้ายของโชวะนะน่าจะใช่นะก็จะเป็นแบ็กแล้วก็แบ็ก ZX ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ถ้าผิดขออภัยนะสองตัวนี้นะครับ ไม่รู้ข้อมูล เอามาให้ดูงานคร่าวๆนะ ก็ปี 1998ทั้ง 2 ตัวเลยนะครับ โอเค อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับเก่าคาเมนไรเดอร์หรือว่ามั์ไรเดอร์เนี่ยคาเมนไรเดอร์นะที่ซกเกนคอยมีทั้งหมดนะครับก็ มาแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ถ้าเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ผมมีข้อมูลแค่นิดหน่อยนะครับ เพราะว่าช่วงอายุก็ผม35 36 ใช่ไหมล่ะ พวกนี้มีอายุเกือบ 30กว่า40กว่าปี การที่จะทันได้ดูภาพยนตร์การเก็บข้อมูลสมัยนั้นก็คงไม่มีก็ต้องอาศัย Google นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้มาเอาใจสายขาเก่าขาล็อกนะ30 อัพ นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตาม ตรงนี้ช่องสีเก่งถอยด้วยนะครับ